ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมามัดรวมข่าวลือของ iPhone 12 แล้วก็ MacBook Pro 14 นิ้วนะครับที่มีข้อมูลล่าสุดเพิ่งออกมา มีอะไรบ้าง มาติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับ แม้ว่า iPhone 12จะไม่เปิดตัวเร็วๆ ในช่วงนี้นะครับ แต่รอบนี้ก็มีอัปเดตมาให้กันได้ทราบนะครับ มีรายงานเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่า ณ ปัจจุบันตอนนี้ ในเดือนเมษายนนั้นข่าวของ iPhone 12 นั้นมีความคืบหน้าอย่างไงบ้าง ผมเห็นรายงานนี้จาก ทางฝั่งของ Everything Apple Pro ได้โพสต์รูปที่เป็นคล้ายๆ กับแบบเอกสารเหมือนคู่มือประมาณนะั้นที่บอกว่า iPhone 12 นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง 3 ตัวที่เหมือนกับ iPhone 11 Pro ณ ตอนนี้แต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเซนเซอร์ไรด้าสแกนเนอร์ที่เราได้เห็นกันใน iPad Pro ปี 2020 ที่น่าสนใจก็คือภาพที่หลุดบนเอกสาร มันไปเหมือนกับทางภาพม็อกอัพที่มีหลายๆ สื่อทำขึ้นมานะครับแต่ในเอกสารนี้มันก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าแบบว่าจะเป็นของทาง Apple ชัวร์จริง ๆ หรือเปล่า แต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูง ว่าทาง Apple นั้นจะนำ LiDAR Scanner ที่มีอยู่ใน iPad Pro ปี 2020 เอามาใส่ใน iPhone 12 ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องภาพหลุดจากเอกสารก่อนนะฮะทำให้เราเห็นว่ามันจะมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงสำหรับตำแหน่งของกล้องแล้วก็ LiDAR Scanner นะครับต่อมาครับก็มีข้อมูลซึ่งเป็นการโพสต์จากทวิตเตอร์ของผู้ ผู้ใช้รายหนึ่งที่เขาได้อัปเดตข้อมูลมาค่อนข้างบ่อย ก่อนหน้านั้นได้พูดถึงเรื่อง macbook pro 14 นิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าในส่วนของ iPhone 12 ก่อนนะฮะผู้ใช้รายนี้ครับได้ทวีตออกมาแล้วก็บอกว่าทาง Apple เนี่ยกำลังยืนยันตัวโปรโตไทป์หมายถึงตัวต้นแบบของการผลิต iPhone 12 ซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็น iPhone 12 2 รุ่น แล้วก็ iPhone 12 Pro อีก 2 รุ่น ณ ปัจจุบันนะครับ iPhone 11 จะมีอยู่ 3 รุ่น ได้แก่ iPhone 11 ธรรมดา แล้วก็ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro จะมีอยู่ 2 รุ่นนะครับ ก็จะเป็น iPhone 11 Pro ธรรมดา แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับ แต่ว่าในปี 2020 นั้น มีรายงานว่าจะมี iPhone 12 ทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกันนะครับ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ก็คือ iPhone 12 ธรรมดา 2 ขนาด แล้วก็ iPhone 12 Pro อีก 2 ขนาดนะครับสำหรับ iPhone 12 นะครับ รุ่นธรรมดาจะมีหน้าจออยู่ 2 ขนาด ก็คือหน้าจอ 5.4 นิ้ว แล้วก็หน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับคาดว่าใน iPhone 12 รุ่นธรรมดานะครับจะใช้หน้าจอที่เป็นแบบเดียวกับ iPhone 11 นั่นก็คือหน้าจอแบบ Liquid Retina นะครับจะไม่ใช่ OLED เหมือนกับรุ่น Pro นะครับสำหรับเลขโมเดลของตัว iPhone 12 นะครับถ้าเป็นรุ่น 5.4 นิ้ว จะเป็นโมเดล D52G แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น 6.1 นิ้ว นั้นจะเป็น D53G สำหรับตัวเครื่องจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมครับจะมีรอย 0บาทที่เล็กลงกว่าเดิมนะครับ การใช้ชิปนั้นจะใช้ชิป A14 ทั้งนี้จะรองรับสัญญาณ 5G ด้วย และจะมีกล้องหลังทั้งหมด 2 ตัวนะครับ ก็เหมือนกับ iPhone 11 ที่เราได้เห็นณปัจจุบันนี้ ส่วน iPhone 12 Pro นะครับ จะมี 2 ขนาด ก็คือ 6.1 นิ้ว แล้วก็ขนาดที่ 2 คือ 6.7 นิ้ว หน้าจอจะใช้เป็นหน้าจอ OLED แบบเดียวกับ iPhone 11 Pro แล้วก็ตัวเลขโมเดลนะครับ ในรุ่น 6.1 นิ้ว จะใช้เป็นรหัส D53P ในรุ่นของ 6.7 นิ้วนั้น จะใช้เป็น D54P นะครับสำหรับวัสดุของตัวเครื่องจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลและรอยบากจะมีขนาดเล็กลงนะ ครับในเรื่องของชิปก็จะใช้ชิป A14 เหมือนกัน แล้วก็รองรับสัญญาณ 5G แล้วที่โดดเด่นก็คือมาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัวที่เพิ่มเติมก็คือมีไรด้าสแกนเนอร์ อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่มีการรายงานมาถึงปัจจุบันตรงนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับ iPhone 12 ในเรื่องของวันเปิดตัวนั้นก็คงเป็นกำหนดการเดิมครับซึ่งก็ยังคงรักษาช่วงเวลาเดิมเอาไว้อยู่ นั่นก็คือเดือนกันยายนของปีนี้นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับของปีที่ผ่านๆมา ถ้านับจากตรงนี้ก็เหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนนะครับกว่าที่เราจะได้เห็นเครื่องจริงของ iPhone 12 กันนะครับดังนั้นก็ดูเป็นข้อมูลคร่าวๆเอาไว้ครับไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากมาย ถือว่าเป็นดูไปเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่ม ิ่มเติมได้ ในเรื่องที่น่าสนใจก็คือ ในเรื่องรายได้ของสแกนเนอร์เนี่ยที่เพิ่มเติมเข้ามา เดี๋ยวเรารอ iPad Pro ปี 2020 เดินทางมาถึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดู แล้วก็เดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังว่าไร r ร์สแกนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันดียังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ้ยมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างรอให้เห็นของจริงก่อนนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการนำ r ร์สแกนเนอร์ไปประยุกต์ใช้นั้น มันจะมีแนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาครับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวลือของ MacBook Pro รุ่น 14 นิ้ว ย้อนความไปนิดนึงครับตอนนี้เราได้เห็นไปแล้วสำหรับ MacBook Air ปี 2020 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ ย้อนกลับไปอีกครับพฤศจิกายนนั้นเป็นการเปิดตัวของ MacBook Pro 16 นิ้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 2 รุ่นนี้นะครับเป็นการใช้คีย์บอร์ดที่ใช้กลไกแบบกลันไกลนะฮะแทนที่คีย์บอร์ดที่เป็น Butterfly คีย์บอร์ดหลายๆ คนก็สงสัยว่า MacBook Pro รุ่นใหญ่ 16 นิ้วอัปเกรดไปแล้ว MacBook Air รุ่นเล็กก็อัปเกรดไปแล้ว แล้วรุ่นกลางอย่าง MacBook Pro 13นิ้วล่ะจะมีอัปเกรดบ้างหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่อง MacBook Pro ที่จะ ปรับขนาดหน้าจอจาก 13 นิ้วกลายเป็น 14 นิ้ว และล่าสุดครับก็มีข้อมูลออกมาว่าทาง Apple น่าจะเปิดตัว MacBook Pro ขนาด 14 นิ้ว ซึ่งจะมาแทนที่ MacBook Pro 13 นิ้ว ณ ปัจจุบันนะครับ ถามว่ามันมีความเป็นไปได้สูงไหมมันก็มีความเป็นไปได้ เพราะว่า Apple เคยทำให้ดูแล้วนะครับจากการอัปเกรด MacBook Pro 15.4 นิ้วและการมาเป็น 16 นิ้วนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ทาง Apple จะนำ MacBook Pro 14 นิ้วมาแทนที่รุ่น 13 นิ้วในปัจจุบันนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างเพิ่มเติมนอกจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับจาก 13 นิ้วกลายเป็น 14 นิ้ว โดยขนาดของตัวเครื่องนั้นมีการขยายเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับแทบที่จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพื้นที่การแสดงผลนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1นิ้ว ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดี ครับในขนาดหน้าจอของ 14 นิ้วนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมยังมองว่าหน้าจอ 13 นิ้วนั้น ยังมีขนาดที่ยังเล็กอยู่นะครับถ้าขยับไซส์ขึ้นมาเป็น 14 นิ้ว ผมว่าน่าจะกำลังพอดี แล้วก็ในเรื่องของคีย์บอร์ดครับจะมีการปรับเปลี่ยน จากคีย์บอร์ดที่เป็นนกลไกแบบบัตเตอร์ไฟเมคานิซึมกลายเป็นแบบซิสเซอร์ หรือว่ากลไกแบบกันไกลที่จะตามรุ่นพี่อย่าง macbook pro 16 นิ้ว แล้วก็รุ่นน้องอย่าง macbook air ปี 2020 นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์แบบใหม่ เปลี่ยนกลไกแบบใหม่ที่จะทำให้ปุ่มนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทนต่อฝุ่นมากยิ่งขึ้น ที่ไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดแบบบัตเตอร์ไฟอย่างที่ผ่านๆ มานะครับอาจจะมีการแยกปุ่ม ESC ขึ้นมาให้เป็นเอกเทศ โดยที่ไม่รวมกับตัวทัชบาร์นะครับ นอกจากนี้ครับในเรื่องของสเปคภายในส่วนของการประมวลผลนั้น คาดว่าจะอัปเกรดมาใช้ CPU รุ่นใหม่จาก Intel นะครับรุ่นล่าสุดก็คือ Intel รุ่นที่ 10 อย่างที่เห็นใน MacBook Air ปี 2020 นะครับคาดว่าใน MacBook Pro 14 นิ้วนี้ตรงนี้ก็คงจะอัปเกรดมาเป็น CPU รุ่นล่าสุดเหมือนกันนะครับ แล้วก็เรื่องของแรมด้วยใน MacBook Air มีการปรับเปลี่ยนใหม่มาใช้แรมแบบใหม่ที่มีความเร็วเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะก็จะทำให้ทั้งได้ CPU ใหม่ได้แรมใหม่ด้วย ได้ขนาดหน้าจอแล้วก็คีย์บอร์ดใหม่ด้วยสำหรับ MacBook Pro 14 นิ้วรุ่นนี้นะครับอาจจะเปิดตัวเร็วสุดในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้เองนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับแล้วก็นี่ครับคือสรุปความคืบหน้าของ iPhone 12แล้วก็ MacBook Pro 10 14นิ้วนะครับที่ได้รวบรวมมาแล้วก็นำมาแจ้งให้กันทราบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ Let's go!